สวัสดีประจำวันอังคารที่ 28 กันยายน ปี 2564 กันด้วยนะครับเพื่อนๆมาพบกับผมอีกแล้วนายซันโวกับช่องนักเดิมริมเส้น วันนี้ฟุตบอลน่าสนใจหลายคู่นะครับเพื่อนๆคู่ที่ผมคัดมาเป็นแนวทางให้เนี่ย จะมีอยู่ด้วยกัน 2 คู่นะครับเพื่อนๆ คู่แรกเป็นฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเพื่อนๆ แข่งเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าบ้านเราเป็นการพบกันระหว่างทีมคาร์ดิฟซิตี้พบทีมเวชบอมวิดอาลเบียนลักคายนะครับเปิดมาที่ทีมเวชบอมวิดเนี่ย ต่ออยู่ที่ราคาปอ ราคาไหลต่อ จากราคาปอเนี่ย ไปเป็นราคาครึ่งลูก ส่วนราคา1คูณ2ออสจาก 3.25 ไปเป็น 3.40 ส่วนสกอร์สูงต่ำเนี่ย จะเปิดมาอยู่ที่ราคาสูง 2ลูกครึ่ง ราคาไหลสูงตามส่ง คู่นี้โอกาสเสมอเนี่ยจะอยู่ที่ nope. 31%นะครับ เพื่อนๆซันโวฟันธงอยู่ต่อทีมเวชบอมวิดอาเบียนได้เลยครับ คู่ที่ 2 เป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ เพื่อนๆแข่งเวลาตีสองบ้านเรา เป็นการพบกันระหว่างทีม เอซีมิลานพบทีมแอตเลติโกมาดริดลักคานะครับเปิดมาที่ทีมแอตมาดริดเนี่ยต่ออยู่ที่ราคาปอราคา ไหลลอง จากราคาปอไปเป็นราคาเสมอ ส่วนราคา1คูณ2ออดจาก 3.35 ไปเป็น 3.10 nope. ส่วนสกอร์สูงต่ำเนี่ย จะเปิดมาอยู่ที่ราคาสูง 2 ลูกครึ่งราคา ไหลลอง ไปเป็นสูง 2 ลูกควบ2 ลูกครึ่งคู่นี้โอกาสเสมอเนี่ยจะอยู่ที่ 67%เลยนะครับเพื่อนๆ สันโวฟันธงอยู่สกอร์ต่ำ ได้เลยครับสำหรับวันนี้ใครที่ชอบตัวเดียวเน้นๆซุปเปอร์ VIP เนี่ยสันโวแนะนำให้ไปที่สกอร์ต่ำ AC มิลานได้เลยครับ ส่วนของการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงแนวทางในการตัดสินใจเท่านั้นนะครับเพื่อนๆยังไงชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์ เป็นกำลังใจกับซันโวด้วยนะครับ ส่วนตัวของซันโวนั้น ดื่มเพื่อการกีฬานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ